โอ้โห เคด้วยมาเต็มกราไปงี้ส่วนกับคูณองเช็ดเคโอ้โห แต่ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในสารพิจีเช่นเคยนะครับนะวันนี้เอาทุนมา 3,000 บาททวนนะครับ ผมมาอยู่กันในเกมอ่าเวอฟกิเลนกันเองวันนี้มาแบบจัดฟรีอย่างเดียวเลยแล้วกันนะ วันนี้ผมจะลองดูว่าถ้าจัดฟรีอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้กำไรหรือเปล่านะจัดฟรีแบบไม่ต้องหมุนนอกคงนอกฟรีอะไรทั้งนั้นอ่ะยันยัดแม่งไปเลยนะครับผมวันนี้เอาทุนมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะสามพันลองดูลองดูมาทำชาเลนจ์ให้กันดูนะเมื่อนะ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 สึกแปลกๆ รู้สึกเริ่มแปลกๆละเริ่มมีกลิ่นตุตุว่ะ เออ โอเคด่วนมาครึ่งกราวไปสวนยามดอกนี้คูณเจ็ดนะร้อยกว่าบาทได้อยู่ ไปยังไงกันต่อ ไหลหรือเปล่า นี่ไง แล้วมันไหลต่อด้วยถุงทองว่ะเอาว่ะทรงเริ่มมาแล้วเว้ยทรงเริ่มมาแล้วช่องสามว่างไง เออ สวนยามผมไปกันต่อ ไหลไป ไหลไปอย่างนั้นนะคูณ 13 มาแล้วนะ จังหวะที่คูณ 13 มาแล้ว แตกกันต่อวายมาเข้าช่องสองนี้สวนยามแล้วไปยังไงต่อดียังไงกันต่อดีครับผม เกือบจะได้กำไรแล้ว เกือบจะได้กำไรแล้วเว้ย แต่ได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งด้วยนะเนี่ยแต่มันก้อน อย่างก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วผมซูเปอร์ไม่กลับไป 586 บาทนะ ถือว่ามาแจ่มดัด สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งมาเด็กสามสปินสุดท้ายนะครับผมนะ ลองดูว่า เป็นยังไงได้กำไรไหม เออ นี่ เกือบได้กำไรแล้วอีกร้อยหนึ่งอีกร้อยกว่าบาท จะได้กำไรโอ้โหแล้ววายช่องสามอย่างนี้สวยงามไปคูณ19 มาต่อโอ้โหตัวคูณแบบคูณโหดจัดเลยนะเกมนี้ผมบอกเลย ผมชอบเกมนี้เพราะแบบในฟรีเนี่ยแหละฟรีแม่งโหดจริง ปินสุดท้ายแล้วเว้ยเพื่อนเอออะไรยังแตกอยู่อ่ะคุณกราไปอีกดอกหนึ่งคูณ19 นะเช็ดเคเอาแล้วเว้ย ยังไงกันต่อดาอยู่อีกดอกหนึ่งเคด้วยนิดหน่อยก็เอานะ เอาเรื่องอยู่เนี่ยกำไรอยู่นะเมื่อนะดอกแรกมาสปินแรกมากำไรอยู่นะผมซื้อสปินนะก่าวก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีกดอกนึงผมไปกลับอีก 382 บาทถือว่ามาดีจัดจัดถือว่าทรงมาดีอยู่แต่ไป1,064บาทกำไรประมาณเออ200 200 300 ได้นะ ลองดูกันต่อเลยครับผมวัดวัดกันไปต่อเลยนะรอบนี้สปินเยอะรอบนี้เล่นสปินเยอะอยู่ 12 สปินกับตัวคูณคูณ2นะ โอ้โห เมื่อกี้แค่เท่าไหร่เองเมื่อกี้9สปินเองวะรอบนี้ต้อง 12 สปิน รอบนี้ต้องดีกว่าดีวะเออตัวอย่างนั้นหลายๆไป มาดีมาดี ทรงมาดีทรงมาดี ไปต่อไปต่อยาวไป ขอแจมแจมนะกีเลนเอ้ยมันจะแตกแค่ดอกเลกๆเองเหรอวะ เอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยทรงเลกๆเหมือนจะมาดีแล้วนะแรกๆเหมือนจะทรงมาดีแล้วมันจะไม่แตกเลยไม่ได้เออวายช่องสามอย่างเงี้ยแจมหน่อย ไปคูณ 9 ไปต่อว่ายังไงดีคูณ 9 โอ้โหคิวช่องแรกไม่เข้าเสียดายว่ะวเอมาไหมเอเอช่องแรกมาไหมผมไม่มาเลยเช็ดพกอะไรวะเนี่ยยังไงกันต่อดีผมยังไงกันต่อดีตัวคูณ คูณสิบก่อนเลยนะ ต้องมาหน่อยแล้วเปล่า โหลจะปินเพิ่มมาอีกหนึ่งว่ะ ถึงคือซึงกระไปอยู่ดอนี้ขอแบบหลายๆหน่อยดีวะฮัลโหลก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะพาะนะมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับเพื่อได้วันนี้ก้อนเนี่ก้อนโตมันมาว่าก้อนเนี่ยก้อนโตไป208บาทเช็ดเคเอาเรื่องอยู่ครับผม ุณสามพันแล้วก็ยังวนกลับมาที่เดิมนะ มาสามสปินสุดท้ายมาว่ายังไงดี เออ ไอตัวนี้มันมาอยู่ว่ะคูณสิบห้ามาพอให้ไปเก้าสิบบาท ยังไงต่อดีไหลไม่เคด้วยช่องสองเคด้วยช่องสองเข้าเปล่าไม่เข้านะไม่เป็นลายไปเลยสองสปินสุดท้ายสองสปินสุดท้ายวัดใจสปินแรกไปแบบไม่มีอะไรสปินสุดท้ายของจริงแล้วว่ายังไงดีโอ้โหเรามีขาดทุนนิดหน่อยนะเมื่อนะห้าแต่ไป 580ซื้อไป700กว่าบาท ขาดทุนนิดหน่อยมา ในผมลองแบบเปลี่ยนเบ็ดสักหน่อยแล้วกันเบ็ดเอ่อสามสิบแล้วกันนะเบ็ดสามสิบนี่ซื้อปินเท่าไหร่วะสองพันสองเออได้อยู่มาลองดูแล้วกันนะครับผมมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายวัดใจกันไปเลยว่า จะหมดตูดหรือว่าจะได้กำไรนะนะไม่ใช่หมดตูดดิจะขาดทุนหรือได้กำไรเออมาลองดูลองดูก้าวสปินกับตัวคูณเพิ่มตัวคูณสาวนะรอบเนี้ยบอกเลยว่าถ้าไหลๆนี่ตัวคูณเพิ่มแบบทวีคูณแน่นอนนะผม อจำแจมเด้ ขอจำแจมเด้วายช่องสองมาจังหวะนี้สวยงามผมไปไหลต่อไหมว่ายังไงดีสิบช่องสามมาสิบโอ้โหมึงสุ่มได้เจมาว่าทำไมกูเดาสิบผมเดาว่าช่องสองไหม้วจังหวะนี้สวยงามไปยังไงต่อไอตัวตัว ช่องแรกมาไหมตัวมันผมไม่รู้มันคืออะไรมันเหมือนเออมันคืออะไรเมื่อไอคืออะไรมันเหมือนถุงถุงก้อมกลมๆอะไรสักอย่างเออช่างมันตังสักอย่างแต่มันไม่มาประเด็นอะ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเบ็ดสามสิบเลยนะฮัลโหลเพิ่งจะแตะสามสิบบาทอะไรเงี้ยครับเนี่ยเออเนี่ยถุงทองไปครึ่งกราวดอกนี้สวยงามโอ้โหเก้าร้อยกว่าบาทมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยเอช่องแรกมามาเอขอเอมาเอกูไปไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่เก้าร้อยกว่าบาทแต่กูซื้อไปสองพันประเด็นน่ะเพิ่งจะแตะให้กูเก้าร้อยยังไม่มีทรงเท่าไหร่ถือว่าเริ่มมาได้ดีอยู่เออตัวนี้มันแตกไปคูณ10ไปแล้วนะจังหวะนี้นะคูณ13มาต่อตัวคูณไปคูณ 13 ไปไปที่เรียบร้อยแล้วมาว่ายังไงดี มายังไงดีมายังไงดีทรงเริ่มมาแล้วขออีกคันนึงเออเคด้วยไปครึ่งกรามยีสวยงามอยู่กับผมไปลุยต่อไหลไปไหลไปไหลไปเออโอ้โหตัวนี้แตกซะด้วยตัวนี้แตกแพงไงประเด็นนะสวยงามอารามแท้ไม่ดีครับโอ้โหเรียบร้อยกำไรเปที่เรียบร้อยเลยนะกำไรเปที่เรียบร้อยก้อนใหญ่ก้อนโตไม่กล้าไปพันสามนะเพื่อนเช็ดเคียวแล้วเว้ยแล้วเว้ยอีกนิดนึงได้ไหมขอีนิดนึงไหมเออสิบมาเต็มกราฟอย่างนี้สวยงามไปเลย ไปต่อเพื่อนขอนิดนึงมาเหลือสองสปินสุดท้ายเท่านั้นนะ เฮ้ยจะเป็นสุดท้ายแล้วนี่หว่าว่าไงเป็นสุดท้ายขอยนิดนึงได้เปล่าโอ้โหเคด้วยมาเต็มกราไปอย่างนี้ส่วนกับคูณ22เช็ดเคโอ้โหแต่ไปพันหกเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะเอา ตัวคูคูณ25นะเป็น30ไม่ต้องพูดเยอะเลยเจ็บคอเอาเรื่องครับผมก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาส่งท้ายให้เรานะจังหวะนี้ซุปเปอร์ไม่กลับมา1,725บาท 7K เอาเรื่องจัดจ่ายผมแตกไปทั้ยหิบ4,359โอ้โหบอกเลยว่ากิเลนเนี่ยแม่งของจริง โอเควันนี้ก็ขอพักระเบียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ผมและใครอยากตามมาเล่นนะเพื่อนนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนเทปของหมดอวดาเลยนะครับ สมัครฟรีผ่านเอเยตนนะเพื่อนแล้วก็มีโปรเราให้ตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรับอลเลตด้วยนะเพื่อนนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะสำหรับคลิปนี้ขอพักเพีเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ